ตเตอร์ลงไหมสเกตเตอร์สเกตเตอร์ลงหรือเปล่าทึบทึบทึบโอ้โหไม่ลงนะโอ้โหยังไหลต่ออยู่นะ ยังได้ลุ้นนะ มีสิทธิ์นะเนี่ยเครื่องซอยแม่ถ้าจะได้มาแบ่งข่อยครึ่งหนึ่งแบ่งเก่าครึ่งหนึ่งลูกเก่าครึ่ง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 สำหรับเกมนี้เบ็ดต่ำสุดจะเป็นหนึ่งบาทนะ เบ็ดสูงสุดจะเป็นสี่ร้อยนะ ผมต้องขออนุญาตเริ่มกันเลยแล้วกันนะ ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยนะ ขออนุญาตเริ่มไปที่เบ็ดยี่สิบเลยนะห้าสิบหมุนไปเลยผมจะยังไม่เปิดเทอร์โบนะดูมาดูทรงดูทรงดูกราฟอะไรแบบนี้ไปก่อนนะ ูตรงนี้ยังไงไหลต่อไหมยังนะยังไม่ไหลนะเบ็ดยี่สิบโอ้ยต้องดูกันยาวๆนะสำหรับสาวทำนะ เอ้า มีเกมเข้าไหม ไม่เข้านะ โอ้โหหน้าเขียวมาดอกนี้นะ โอ้โหหน้าม่วง โอ้โห ยังไหลอยู่นะโอ้โหน่าเสียดายจัด เอาโอเคมาตรงนี้ เปลี่ยนเป็นกล่องทองด้วยยังไง ไหลไหมไหลไหม โอ้โหดอกนี้เปลี่ยนเป็นวายอย่างนี้ก็สวยๆดิเรียบร้อยมาไหลต่อด้วยนะ มีวายเชื่อมนะ โอ้โหดอกนี้เต็ม ๆ นะยังไหลโอ้โหหน้าฟ้าดอกนี้เต็มคาราเบลเลยอ่ะโอ้ยเปิดหัวมาดีอีกแล้วนะวันนี้โอ้โหโคตรสุดเลยนะสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะ4,765นะเอาเรื่องจัดเลยอะ ผหลับเด็กยี่สิบก็เอาเรื่องนะเมื่อกี้แตกนอกนะเมื่อกี้นะไม่ไม่ได้เข้าฟรีเกมนะเมื่อกี้ หน้าฟ้ามาเต็มเต็มครับเต็มมาเปลเลยครับแบบเมื่อกี้นะ ตรงนี้สเก็ตเตอร์ลงไหมสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ลงหรือเปล่า ครับโอ้โหไม่ลงนะโอ้โหยังไหลต่ออยู่นะยังได้ลุ้นนะมีติดนะ เนี่ยลงพังพังเรียบร้อยนะเข้าจนได้นะแบบนี้โคตรสุดเลยนะสาวดำนะสิบหมุนไปกันเลยนะไหลไปก่อน เก็บคุณไปก่อนลูกยังไม่มาอีกยัง ยังอีกโอ้โหนี่หน้าแดงนะเสียดายจัด โอ้โหหน้าฟาร์มคือเฮ้ยเฮ้ยฟรีในฟรีเลยหรือเปล่านะหาท่านเจ้าฟรีในฟรีอยู่ด้วยนะ ลงมาหรือเปล่า โอ้โห ไม่ลงนะมาให้เสียวอีกแล้วนะ ไปกันต่อดูกันยาวๆนะสำหรับสามท่าน เปิดหัวมาดีอีกแล้วนะวันนี้ แต่ตอนแรกก็ใจนิ่งอยู่นะ โดนไปเยอะเลยอะสามสี่ร้อยนนแรกใจต้องถึงนะ ของแบบนี้ถ้าใจถึงแล้ว เดี๋ยวมันมาเองนะหมดแล้ว ผมต้องขออนุญาตเริ่มไปที่เบ็ดนี่เลยนะ เบ็ดหนึ่งร้อยนะโอ้เบ็ดสูงเลยดีกว่า เปิดหัวมาดีแบบนี้ มาดูกันว่าวันนี้จะหมดหรือว่าจะบวกนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เข้าเลยหรือเปล่าเป็นหนึ่งร้อยด้วย บอกเลยอืมร้อยเขากี่ตัวเนี่ยเอาเข้าสี่ตัวยังไหลต่ออยู่นะลุ้นลุ้นตัวที่ห้านะโอ้โหไม่เข้านะสี่ตัว สิบหมุนนะอ่า ีแรกขอมาก่อนแล้วกันยังอีกนะตีเกมยังแตกไม่ดีนะรอบที่แล้วที่เราเข้าไปนะ ผมว่าข้างนอกแตกดีกว่าเยอะว่ามาเก็บคุณไปก่อนไหลแบบนี้ครับเปลี่ยนเป็นวายด้วยยังไง ได้ใช้อยู่นะ โอ้โหตรงนี้เต็มอยู่น้ำกี้นะ บานนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แคนะ้เคครั้งแรกลุ้นมากสำหรับเงินรางวัลรวมนะ 2,950นะเอาเรื่องจัดเลยอะขออนุญาตเปิดเทอร์โบยัดไปเลยนะ เถอะเถอะเถอะเงียบเหงาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเร็วมากโอ้โห ข้องใจเบ็ดหนึ่งร้อยนะผมขออนุญาตซ้ำเบ็ดหนึ่งร้อยนะ อีกสามสิบหมุนเลยแล้วกันนะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตรงนี้ไม่ไหลนะยังไม่ไหลนะ ไหลต่อเค เคโอ้โหเต็มกระดานนะ โอ้โห ชุดใหญ่ โอ้โห เมื่อกี้เกือบหมดนะ บอกแล้วนะใจต้องถึงนะของแบบนี้นะอ่าสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะสามหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบนะโอ้โหใจหายแวบใจหายแวบเลยเมื่อกี้ มาตอนจบนะ โอ้โหโคตรสุดเลยนะสาวถ้ำเกมเก่าแต่ยังไหลอยู่ยังแตกหนักอยู่นะอ่า